รอยากให้ผมเล่นเกมอะไรเล่นแบบไหนนะครับคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะเพื่อนๆขอให้มาดีๆนะฟรีแรกนะครับ ถ้ามาแบบไม่ดีก็คือจบนะปิดคลิปเลยนะ เอาละครับสามหมุนสี่หมุนครับ ไม่แตกเลย เยเช่ห้าหมุนเข้าไปแล้วครับเพื่อนๆโอ้โหยังเหนียวหกครับ อะไรวะเนี่ยเออไหลไปก่อน เหลืออีกสามหมุนสุดท้าย คูณหกเจ็ดเคมีงานชัวร์ครับแบบนี้ เฮ้ยสองหมุนสุดท้ายเคมา เออ เขียวมาแถวสองเขียว หูล่อฟ้าแทนครับมุ้ยพันสี่เจ็ดเคสวยงามครับสองพันแล้ว เหลือที่สุดท้ายครับเพื่อนๆถ้าแม่งแตกนะกำไร ถ้ามันแตกคือกำไรเน้นๆครับ ขอหน่อยเถอะ เอ้ยฟรีได้ฟรีเฮ้ยยังไงครับสเก็ตเตอร์กูไม่ได้ได้ลุ้นต่อกูย็ดแค่สามพันแม่งลุ้นไม่ถูกเลยว่ะ จังหวะนี้นะครับ ยังไม่เข้าโอ้โหยังได้ลุ้นต่อครับได้ลุ้นต่ออีกตัวเดียวมาหน่อยเถอะกูไม่ได้นะน่าเสียดายนะครับสเก็ตเตอร์แม่งมาสามตัวแล้วทุกคนฟรีแรกนะครับ จัดกำไรไป3,000 3,000กว่าบาทนะครับ 3,260 บาทนะเพื่อนๆมาซื้อกันต่อครับ เป็ดร้อยเป็ดตันนะ เป็ดร้อยครับซื้อ 5,000 ครับ ไป ลองดู ไม่หมูก็จ่าแล้ววะ มาครับ ดูดิแม่งจะได้ต่อเนื่องหรือเปล่านะ เล่นแบบวัดใจแม่งเลยนะเพื่อนๆแรก ๆ มาเชิงแม่งไม่ดีอีกแล้วนะ โอ้โหทั้ง 12 หมุนนะครับ มาแล้ว แม่งไม่ไหลด้วย เย็ดเคสวย เขียวมาแถวหนึ่งดิสวยงาม พันสี่มาแล้วครับโอ้โหขาดอีกสามพันสามครับทุกคน เขียวมาแถวสามมา โอ้โห แม่งไปหล่นแถวหนึ่ง เย็ดแปดโอ้โหแตกห้าสิบอีกหกหมุนสุดท้ายครับทุกคน คูณสิบสองทำงานหน่อยดี สองร้อยสี่สิบ เจสวยงามเคมา เฮ้ย เค เออ วายหล่นครับ สวยงามครับพันสองหกสิบเย็ดเคไหลไปครับหกพันแปดกำไรแล้วนะ กำไรแล้วครับทุกคน เหลืออีกสามหมุนสุดท้ายครับ เป็นเรื่องแล้ว เป็ดร้อยนะครับ ซื้อมาห้าพันครับผม กำไรพันแปดแล้วครับ โอ้โห ไม่น่าเชื่อแม่งจ่ายสองฟรีติดเลยว่ะเออคู่ไปเจ็ดเค ไม่ไม่ไหลคู่วะกำไรสองพันกว่าบาทครับผม สวยงามนะเพื่อนๆ เอาเป็นว่าโอเคนะสำหรับวันนี้ปิดคลิปดีกว่า ไม่ซื้อแล้วนะครับ พอซื้อเบ็ดตันไปแล้วนะทุกคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ ใครอยากตามมานะครับ โพสปักหมุดเท่านั้นนะครับ ทักหาแอดมินรับโปรรับเลยทันทีนะเพื่อนๆ ก็ใครอยากให้เล่นเกมอะไรคอมเมนต์มาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเด้อ